ต่อไปกันต่อออ้ตัววายมาครับผม อย่างนี้ยาวๆครับวายอย่างนี้ยาวๆขอไก่ขาวไก่ขาวมาก่อน ไก่ขาวแถวแรก มาไม่ไม่มานะ ไก่ขาวอย่างไดไก่ขอบอึ๊บอึ๊บสักมาสองเดินมาเลยห้าสิบโอ้แต่สองหมื่นครับช็อตนี้ อนเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยเอาละครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอฮัมแรนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับตาปกไปกรับเพื่อนไก่ชนข้างนะเพื่อนๆนะ มาครับมา วันนี้ก็มากับทุน 500นะเพื่อนๆนะ ไปกันเลยครับผม เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกกติกาเพิ่มเติมนะครับผม อัตราการจ่ายต่างๆ ของตัวเกมได้นะครับ วันนี้ผมจะเล่นเลยแล้วกัน นะครับ ขอเปิดอยู่ที่ 40 เลยแล้วกันนะครับ ผมปล่อยออโต้ไปเลยเอา 10 ครั้งก่อนเพื่อน10 ครั้งลองเชิงดูนะจะว่ายังไง 10 ครั้งนี้ มาไหมสิบครั้งมาสิมาสิอู้หูอีกห้าครั้งเพื่อนมาหน่อยมาหน่อย เจมาครับโอ้โหตัววายมาด้วยเพื่อนมาดิตัววายเพิ่มสองแถวลครับไก่เคเกือบเต็มแถวมาอีกไหมโอ้โหเพื่อนเพื่อนเลยคนถือแบงค์เต็มแถวไปเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เท่าไหร่ครับผม เท่าไหร่ครับสามพันครับผมไปกันต่อไปกันต่อเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมาอีกไหมเอาออโต้หมดแล้วเรามีทุนแล้ว เพื่อนนเพิ่มเบ็ดไปเลยครับผม มาที่ 80 ดูก่อนนะไปครับผม 30 เปิดเพื่อนๆ มาเลยครับ 30 เปิดมาลองดูกันว่าจะมาไหม เปิดแรกเงียบกิบเปิดที่2ไม่เข้าไปแล้ว เปิดที่3มาไหมเปิดที่4ยังเงียบอยู่ไม่เข้าอะไรเลย เอ้ามา มาคนถือแบงค์มาไก่ขาวแถวสองเอายังได้เจอยู่ ขอไก่ขาวแถวสองโอ้โห มาเกือบเต็มแถวเพื่อนๆเลยได้เคไม่เข้า จ็อตนี้บวกไม่เท่าไรครับผมพันหกครับไปกันต่อไปกันต่อเพื่อนสกัตเตอร์มาหลอนละสกัตเตอร์มาหลอนละมาอีกแล้ว จะมาให้ไหมสกัตเตอร์อย่ามาหลอนโอ้มาสองอันเพื่อนดูตัววายด้วยมาสิเออมันมาอย่างนี้มันต้องมาอย่างนี้ดิเพื่อนมาตอบเลยป้ายเฉยเลย มาอีกหน่อยขออีกหน่อย ได้หรือเปล่าได้ประมาณเรียบร้อยครับผมได้ฟรีซาปินไปแล้วครับอีกสักอันว่ายังไง อีกสักอันไหมไม่เป็นไรนะไปครับผมฟรีสปินช็อตนี้8ครั้งเพื่อนมาดูกันจะเป็นอย่างไร เปิดแรกมาเปิดแรกมาขอวายเยอะๆขอวายเยอะๆหมายไม่เข้าอะไรเลย ไม่เข้าอะไรเลยเพื่อนๆดูชิบหายแล้ว เอามาไอเคมาอยู่อื แถวสองไม่มีตัวเชื่อมนะเพื่อนเอาเอาเดสิเต็มแถวไปเอาถือแบงค์เต็มช่องไปในเคมอีกเต็มช่องไปจากปีบวกมาอีกมือพันหกครับผม ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ตัววายมาครับผม อย่างนี้ยาวๆครับวายอย่างนี้ยาวๆขอไก่ขาว ไก่ขาวมาก่อนไก่ขาวแถวแรกมาไม่ไม่มานะไก่ขาวอย่างไรไก่ขอบอึ๊บอึ๊บสักมาสองเดินมาเลย ห้าสิบโอ้แต่สองหมื่นครับ ช็อตนี้ฟรีสปินช็อตนี้สองหมื่นเพื่อนเออสบายใจแล้ว ผมสบายใจแล้ว ผมปั่นชิว ๆ เอาเจมาสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับเพื่อนเฮ้ย เต็มคาราเบล นะครับนะ ไปกันต่อครับผมอีกส4ี่ครั้งว่ายังไงจับแจก อีกไหมสแคตเตอร์มาสองใบลงเดี๋ยวสามด้วย เอาไก่ไก่ม่วงไม่ลงแถวสามแม่มาอีกเอาสแคตเตอร์ว่ายังไงสแคตเตอร์ว่ายังไง ไม่มามาหลอกกันเลื่อนมาอีกหน่อยสิมาอีกหน่อยสิเอามามามาอู้ดูตัววายเป็นเมื่อตัววายตรงเต็มแถวครับผมอย่างนี้กันยาวๆไปกันยาวๆครับอย่างนี้เอ๊ะเต็มช่องไปดิ สุดยอดเต็มคาราเบลช็อตนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนอีก7,564ครับผมโอ้โหสามหมื่นไปแล้วจ้าสามหมื่นไปแล้วจ้าเกิดคาดนะเพื่อนนะผมจะตั้งกำไรไว้ที่สองพันไอ้สองหมื่นนั่นเพอนนะแล้ววันนี้บวกมาสามหมื่นแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเบลนะครับผมมาเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเลยร้อยยี่สิบนะครับผมไปออโต้อีกสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะผมจะพอแล้วนะเพื่อนๆนะกับออโต้สิบครั้งสุดท้ายนี้ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะเพื่อน ไปกันเลยครับผม เปิดแรกมาเงียบกิบ เปิดที่สองว่ายังไง เปิดที่สามมาอีก ขอสักครึ่งแสนได้หรือเปล่า ถ้าจะให้กันขนาดนี้แล้วขอสักครึ่งแสนได้หรือเปล่าไม่เข้าอะไรเลยอ้ตัววายมาโอ้โห เอาดิตัววายมาสองแถวเอมากับไก่ม่วงมาคนถึงแบงมาเกือบเต็มช่องเลยมาอีกโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยช็อตนี้นะ มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วนะเท่าไหร่เก้าพันเก้าครับผมโอ้โหแตกเบสสี่หมื่นเอ็ดแล้วเพื่อนๆนะสแกตเตอร์มาอีกสองมายังไงอีกไหมแม่จะต่อดีหรือเปล่าเพื่อนมาผมพอดีกว่านะผมพอเท่านี้ดีกว่าโอเคหลีหน้าเลย ถอนกันเลยแล้วกันสี่หมื่นเอ็ดเพื่อนๆเอ้ยถอนมาสักสี่หมื่นห้าร้อยแล้วกันนะผม เหลือไปห้ารอยสี่สิบนะสี่หมื่นห้าร้อยครับผมไปเราเรียบร้อยครับผม เต็มคาราเบลครับดูดันไม่เกรงใจใครนะครับเพื่อนๆนะ สุดยอดนะโอ้โห แตกมาสี่หมื่นเกินคาดจริงๆวันนี้อะไรครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะ ส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะผมแค่กดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเท่านั้นก็พอนะเพื่อนๆนะเพื่อผม